สปอยโอเค วันนี้ภารกิจของเราก็คือทำคัาวต้มให้น้องค่ะ นักเรียนสามารถเอาหม้อค่ะเพื่อเรียนรู้และตอบแบบหากหากมีข้อสงสัยสามารถแชทถามหรือมาพบแล้วก็ข้าน ข้าวจากอินเดียนะคะ มีดาวผสมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดดูแลเรื่องสุขภาพนักเรียนและการเจ็บป่วยของคนในชุมชนโรคที่พบมากได้แก่โรคมือเท้าปาก ตาแดงและไข้เลือดออก ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เนื่องจากเป็นหมู่บ้านโอเคค่ะแล้วเราก็ปิดไว้ แล้วก็เปิดแก๊สค่ะ อือรอน้องเดือดค่ะ โอเคค่ะ กัน โอเค ต่อไปใส่กุ้งค่ะ รอน้องเดือนนะคะ เสร็จแล้วก็นำมาใส่จานได้เลยค่ะ ใส่ออไป แล้วก็ต่อไปทอดไข่ค่ะ กระทะตั้งค่ะ ิดแก๊สิดแก๊สใส่ไข่ลงไปได้แล้ว ตักน้ำองมาเลยค่ะ ตักไม่ออก เรียบร้อยเอาไปให้น้องกินกัน อืม นองก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย